การสร้างและตกแต่งข้อความ การสร้างข้อความในโปรแกรม GIMP สามารถสร้างข้อความได้โดย Text Tool มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ที่ Toolbox เลือก Text Tool หรือกด T คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยม จะปรากฏกรอบข้อความ พร้อมกับกรอบจัดการรูปแบบข้อความค่ะ คลิกภายในกรอบข้อความ จากนั้นก็สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้เลยค่ะ หากต้องการปรับกรอบข้อความให้พอดีกับข้อความ ให้เราคลิก Ctrl ค้างไว้ค่ะ แล้วคลิกเลือกลากที่ปุ่มสี่เหลี่ยมทั้ง 4 ด้านของกรอบข้อความ ด้านใดก็ได้ค่ะ การตกแต่งข้อความสามารถทำได้ 2 ที่ก็คือ 1. ถ้าต้องการตกแต่งข้อความทั้งหมดในกรอบข้อความ ให้ไปที่ Tool Options ค่ะ แต่ถ้าต้องการตกแต่งข้อความ เฉพาะข้อความที่ถูกเลือกเท่านั้น ให้คลิกลากคลุมข้อความที่ต้องการ เลือกตกแต่งข้อความที่กรอบจัดรูปแบบข้อความค่ะ ในกรอบจัดรูปแบบข้อความ เราสามารถปรับรูปแบบข้อความได้ ขนาดตัวอักษร ปรับสีตัวอักษร ระยะห่างตัวอักษร ระยะยกหรือห้อยของตัวอักษร จะขีดเส้นกลางข้อความ หรือขีดเส้นใต้ทำเป็นตัวเอ็นตัวทึบ หรือจะล้างรูปแบบทั้งหมด เพื่อทำใหม่ก็ได้ค่ะ ในส่วนของ Tools Option ของ TechTools นะคะ ก็จะสามารถสร้างข้อความโดยตั้งค่าต่างๆ ใน Tools Option ได้ค่ะฟอนต์จะเป็นการเลือกรูปแบบตัวอักษรไซส์เลือกขนาดของตัวอักษร Use Editor ถ้าใช้ตัวเลือกนี้นะคะ จะปรากฏหน้าต่าง GIMP Text Editor สามารถพิมพ์ข้อความลงในกรอบข้อความได้เลยค่ะ Hinting จะเป็นการปรับให้ข้อความดูชัดขึ้น Color เป็นการเลือกสีให้กับข้อความ Justify เป็นการจัดข้อความชิดซ้าย ชิดขวา จัดให้อยู่ตรงกลาง และจัดให้ชิดทั้งซ้ายและขวา ถัดมาเป็นระยะของย่อหน้าค่ะ สามารถกำหนดระยะเริ่มต้นให้ห่างจากกรอบข้อความได้ ถัดมาเป็นระยะห่างระหว่างบรรทัดค่ะกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด ถัดมารูปนี้จะเป็นระยะห่างระหว่างตัวอักษรค่ะกำหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษรได้ ส่วนในบล็อกใช้กำหนดลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างกรอบข้อความกับข้อความค่ะ เช่นเลือก Fixed จะเป็นการกำหนดกรอบข้อความที่มีขนาดคงที่ หัดพิมพ์ข้อความล้นกรอบข้อความที่ล้นจะไม่แสดงค่ะ แต่ถ้าเลือกแบบดินามิกกรอบข้อความจะปรับข้อความตามการพิมพ์ข้อความค่ะ เรามาลองใส่ข้อความในรูปภาพกันนะคะ มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ไปที่ Image เมนู เลือกไฟล์แล้วก็เลือก Open ค่ะ คลิกเลือกภาพที่ต้องการใส่ข้อความ แล้วก็กด Open ที่ Toolbox เลือก Text Tool หรือกด T ค่ะ คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยม จะปรากฏกรอบข้อความ แล้วก็กรอบจัดการรูปแบบข้อความ คลิกภายในกรอบข้อความแล้วก็พิมพ์ข้อความตามที่ต้องการค่ะ ตกแต่งข้อความตามต้องการ แล้วก็นำไปวางตำแหน่งที่เหมาะสมในภาพ จากนั้นบันทึกรูปแบบเป็นไฟล์ต่างๆ ที่ต้องการได้ที่ Image เมนูเลือกไฟล์ เลือก Export as เลือกรูปแบบไฟล์ที่เราต้องการบันทึก จากนั้นกด Export ค่ะ